ประเภทของอาชญากรคอมพิวเตอร์เราก็สามารถจำแนก อาชญากรเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้นะคะ กลุ่มของเด็กหัดใหม่ กลุ่มพวกวิกลจริต กลุ่มของอาชญากรรมที่รวมกลุ่มกระทำผิด อาชญากรอาชีพ พวกหัวพัฒนามีความก้าวหน้า พวกคลั่งลัทธิหรือพวกช่างคิดช่างฝัน ผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี